ไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการให้อาหารทางสายกันนะคะ การให้อาหารทางสาย การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารเหลวผ่านทางสายเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ได้รับอาหาร น้ำ และยา เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย อาหารที่เหมาะสมจะให้ทางสายควรเป็นอาหารปั่น ที่เรียกว่า อาหารปั่นผสม ที่เป็นเหมือนอาหารเหลวสามารถไหลผ่านทางสาย หรือท่อให้อาหารที่มีขนาดเล็กได้สะดวก ไม่มีอาหารติดค้างตามสายให้อาหาร อาหารที่ให้ทางสายนั้น ควรเป็นอาหารที่สะอาด และมีคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน รูปแบบการให้อาหารแบ่งเป็น2รูปแบบคือ 1. การให้อาหารทางสายให้อาหารเป็นครั้งคราววันละ 4-6 ครั้ง 2. การให้อาหารทางสายให้อาหารอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้ 1. กระบอกแก้วสำหรับใส่อาหารขนาด50ซีซี 2. ภาชนะมีฝาปิดสำหรับใส่กระบอกแก้ว 3. สำลีและแอลกอฮอล์ 4. อาหารเหลว 5. ยาตามที่แพทย์สั่ง 6. ใส่น้ำสะอาดสำหรับล้างสาย 50-100ซีซี วิธีการให้อาหารทางจมูก 1. บอกให้ผู้สูงอายุทราบก่อนว่าจะมีการให้อาหาร 2. ถ้าผู้สูงอายุลุกนั่งได้ ให้อยู่ในท่านั่ง ถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จัดให้อยู่ในท่าที่ศีรษะสูง หรือกึ่งนั่งกึ่งนอน ในรายที่เจาะคอหรือมีเสมหะในคอมาก ควรดูดเสมหะออกก่อนให้เรียบร้อย 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 4. เช็ดปลายสายยางด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์จากนั้นดูให้สายยางอยู่ในตำแหน่งเดิม โดยทำเครื่องหมายไว้ที่สายยาง 5. ต่อกระบอกแก้วเข้ากับสายยาง ทดลองดูดด้วยลูกสูบว่าสายยางอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ ถ้าอยู่จะดูดได้น้ำหรือน้ำย่อยออกมา 6. ดูดอาหารที่ค้างในกระเพาะอาหารออกมา ถ้ามีมากกว่า 50ซีซี ให้ใส่กลับเข้าไปรอประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้ายังมีค้างมากเหมือนเดิม ให้งดอาหารมื้อนั้น เพื่อป้องกันการท้องอืด 7. พักสายยางไว้ก่อน แล้วเริ่มเทอาหารใส่กระบอกแก้ว ปล่อยสายยางที่พับไว้ให้อาหารไหลลงช้าๆ โดยยกกระบอกแก้วให้สูงกว่าระดับหน้าอกคอยเติมอาหารตลอดเวลา เพื่อไม่ให้อากาศเข้า เริ่มที่คำแรก การให้อาหารทางสายยาง ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเคบิเคคังเอโยอีกครั้งนะคะเคบิเคคังเอโยแปลว่า การให้อาหารทางสายยางค่ะ ต่อไปคำว่า หลอด ท่อ หรือว่า สายยางนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษมานะคะคำว่าทูบนั่นเอง แต่ว่าจะออกเสียงเป็นแบบญี่ปุ่นว่าชูบุชูบุแปลว่าหลอด ท่อ หรือว่า สายยางค่ะ ต่อไปคำว่าอาหารเหลว นะคะ ใช้คำว่า ยิ食ดชกิวโดชกุแปลว่าอาหารเหลวค่ะ ถัดมาคำว่ากระเพาะอาหารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอิอิ แปลว่ากระเพาะอาหารค่ะ ต่อไปนะคะคำว่า ไหลเข้าไปนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า นากาชิโคมิมัส นากาชิโคมิมัส แปลว่า ไหลเข้าไป ถัดมาคำว่า โดยตรง นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชกุเซจุชกุเซจุแปลว่า โดยตรง ถัดมาคำว่า น้ำนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า มิซุมิซุแปลว่า น้ำคำว่า หลงเหลือติดค้างอยู่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โนโคริมัสโนโคริมัสแปลว่า หลงเหลือหรือว่า ติดค้างอยู่นะคะ ต่อไปคำว่า เท ใช้คำว่า นากาชิมัสนากาชิมัสแปลว่า เท ต่อไปคำว่า ละลายนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า โทเคมัสโทเคมัสแปลว่า ละลาย ต่อไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดให้เป็นประโยคนะคะว่า การให้อาหารทางสายยางคือการให้อาหารเหลวผ่านท่อไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง สามารถอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าเคบิเคคังเอโอวะชูบุโอโทชิเตะ直ก流動食をคに流โคโตเดสอีกครั้งนะคะ 経美経管栄養はチューブを通して直接流動食を胃に流し込むことですแปลว่า การให้อาหารทางสายยาง ก็คือการให้อาหารเหลว ผ่านท่อไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรงค่ะ